เอ็นกระดูกของเรา จงเอาไปเถิดยานวชิระ พระราชจิตจาพรเทิดยานวชิโร ไปสู่อำนาจมหาเวทฝ่ายพรามเนสาทะเตือนอาลัมพายว่า เชิญท่านจับนาคนี้ แล้วส่งแก้วมณีมาให้เรา อาลัมพายเห็นนาคก็ดีใจ ไม่ใส่ใจแก้วมณีว่ามีค่าอย่างไร โยนแก้วมณีไปให้พรามแก้วมณีผลัดจากมือพรามในสาธะตกลงที่แผ่นดิน แล้วจมหายเข้าไปในแผ่นดิน กลับไปยังนาคพิภพพรามเนสาทะ เสื่อมจากฐานะสามประการคือ เสื่อมจากแก้วมณี เสื่อมจากมิตรภาพระหว่างปุริทัตและเสื่อมความเคารพจากบุตร เพราะความโลภเขาก็ร้องไห้รำพันกับเรือนว่า เราหมดที่พึ่งพาอาศัยแล้ว เพราะเราไม่ทำตามคำของบุตร ฝ่ายอาลัมพาย เอายาทิพทาชโลมทั่วร่างกายบ้างเคี้ยวไว้ในปากบ้าง แล้วร่ายมหาเวท ป้องกันตัว เข้าไปหาพระโพธิสัตว์ จับหางพระโพธิสัตว์ ลากมาแล้ว จับกดหัวไว้อย่างมั่นคง เปิดปากพระโพธิสัตว์ออก แล้วบ้วนยาที่เคี้ยว พร้อมเสมหะ ยัดใส่เข้าในปากพญานาคภูริทัตเกิดในตระกูลนาคราช จึงเป็นสัตว์สะอาดอย่างชาติกษัตริย์ทั้งหลาย แม้ถูกทำเช่นนั้น รู้สึกสะอิดสะเอียนแทบสำรอกก็ไม่โกรธ ไม่ลืมตา เพราะกลัวศีลจะขาด ครั้นแล้ว อาลัมพายจับหางภูริทัต หิ้วให้หัวห้อยลง ข้างล่าง เขาเยาให้สำรอกอาหาร แล้วจับให้นอนเหยียดยาวกับพื้นดิน เหยียบย่ำเหมือนคนนวดถั่ว ภูริทัตเจ็บปวดคล้ายกระดูกจะแหลกเหลวขันแล้ว อาลัมพายก็จับหางภูริทัตหิ้วให้หัวห้อยลง แล้วฟาดลงกับพื้นดิน แม้พระโพธิสัตว์ เจ็บปวดทุกทรมาน ถึงป่านนี้ก็ไม่โกรธ ครั้นอาลัมพายทำให้ภูริทัตอ่อนแรงลงแล้ว จึงเอาเถาวันถักกระโปรงใส่พระโพธิสัตว์ แต่ตัวพระโพธิสัตว์ใหญ่กว่ากระโปรง ส่วนหัวจึงเข้าลำบาก อาลัมพาย ใช้ส้นเท้าถีบยัน พระโพธิสัตว์ให้เข้าไป พระโพธิสัตว์เจ็บปวดทุกทรมานมาก จากนั้น พรามก็แบกกระโปรง ใส่พระโพธิสัตว์ไปจนถึงหมู่บ้านแห่งหนึ่ง วางกระโปรงลงไว้กลางหมู่บ้าน แล้วร้องบอกประชาชนให้มาดูนาคฟ้อนรำเมื่อชาวบ้านมาชุมนุมกันแล้ว อาลัมพายจึงเรียกภูริทัตออกมา พระโพธิสัตว์คิดว่า วันนี้จะเล่นให้ผู้คนสนุกสนานเพลิดเพลิน เมื่ออาลัมพายได้ทรัพย์มากแล้ว จะปล่อยเราไป วันนี้ เราจะทำตามที่อาลัมพายสั่งทุกอย่าง อาลัมพายนำพระโพธิสัตว์ออกจากกระโปรง กล่าวว่า เจ้าจงทำตัวให้ใหญ่ พระโพธิสัตว์ทำตัวให้ใหญ่ อาลัมพายบอกให้ทำตัวให้เล็ก ให้ขดเป็นขนด ให้คลาย ให้แผ่ปังพาน ให้สูง ให้ต่ำให้เห็นตัว ให้หายตัว ให้เห็นครึ่งตัว ให้เป็นสีเขียว เหลือง แดง ขาว หงสบาด ให้พ่นไฟ พ่นน้ำ พ่นควัน อาลัมพายสั่งให้ทำอาการใด ๆ พระโพธิสัตว์ก็เนรมิตกาย แสดงตามที่อาลัมพายสั่งทุกอย่าง ผู้คนเห็นพระโพธิสัตว์แล้วก็เกิดความสงสาร กลั้นน้ำตาไว้ไม่ได้ ต่างนำเข้าของเงินทอง และเครื่องประดับมาให้พราม ด้วยความสงสารพระโพธิสัตว์ อาลัมพายได้เงินจากหมู่บ้านนั้น ประมาณหนึ่งพันกหาปณะ ทีแรก เขาตั้งใจจะจับพระโพธิสัตว์ มาแสดงให้ได้เงินหนึ่งพันกหาปณะก็จะปล่อย แต่ครั้นได้เงินหนึ่งพันกหาปณะ กลับคิดว่า แค่แสดงหมู่บ้านเล็กๆ ยังได้เงินมากถึงเพียงนี้ ถ้าแสดงในพระนคร คงจะได้มากขนาดไหน เพราะความโลภ จึงไม่ยอมปล่อยพระโพธิสัตว์ อาลัมพายได้เงินจากหมู่บ้านนั้น จึงให้นายช่างทำกระโปรงแก้วใส่พระโพธิสัตว์ ขึ้นพาหนะไปอย่างสบาย มีผู้มาสมัครเข้าเป็น บริวารติดตามไปเป็นจำนวนมาก อาลัมพายให้พระโพธิสัตว์แสดงไปตามหมู่บ้านและนิคมต่างๆ ไปจนถึงกรุงพาราณสี อาลัมพายไม่ให้พระโพธิสัตว์ กินน้ำพึ่งและข้าวตอก แต่เอากบให้กิน พระโพธิสัตว์ไม่ยอมกินสัตว์ จึงต้องอดอาหาร แม้จะอ่อนเพลีย เพราะอดอาหาร แต่ถึงอย่างนั้น อาลัมพายก็ยังให้พระโพธิสัตว์แสดงตามชุมชนต่างๆ ใกล้กำแพงพระนคร พระโพธิสัตว์ก็แข็งใจแสดง ทั้งทั้งที่เหนื่อยล้าเจียนขาดใจ ตั้งต้นแต่หมู่บ้านใกล้ประตูพระนครทั้งสี่ด้าน รันถึงวันอุโบสถขึ้นสิบห้าคำอาลัมพาย ให้เจ้าหน้าที่ กราบทูลพระราชาว่าจะให้นาคราชเล่นถวายพระองค์ พระราชาจึงรับสั่งให้ประกาศไปทั่วพระนคร ให้ประชาชนประชุมกัน ชนเหล่านั้น จึงพากันประชุมกันที่ท้องสนามหลวงเพื่อดูการแสดง